อา อัดเลย โอเคคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงต้องขอกราบกราบ ขอบพระคุณ อ่า พูดที่อะไรเนี่ยกราบสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังไม่เลิกมึงยังไม่ยังไม่จบคลิปเลยไอ้ตเจ้ากราบอะไรกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะ แล้วก็อยู่วันนี้ก็อยู่กับผมครับคุณต้าจากคุณต้าดามนชาแนลเช่นเคยอแล้ววันนี้นะผมอยู่กับแฟงคินเรากำลังจะมาเล่น GTA Online เมื่อกี้ได้ยินเสีอ้าวยงแล้วกลัวเมื่อกี้ได้ยินเสียง่ใครสักคนไปแล้วนะแนะนำตัวด้วยใครครับ ผมจักตัวผีแล้วนะครับจะบอกให้นะ มันทำแชนแนลไปปั่นป่วนประสาทคนอื่นนะชื่อซูผีแชนแนลนะไปดีพอร์ตมันได้อีกแชนนลหนึ่งอีกแชนนลหนึ่งอีกแชนนลนึ่งมันชื่อซูบวยแชนแนลมันคือไอ้คุณเอิร์ธนั่นเองนะไอ้ที่ซื้อเมาส์ตลาดนัดให้ผมนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นในโหมดออนไลน์กับคุณเอิร์ธกันนะอ่าเราจะมา จะมาจะมา GTA ออนไลน์ อ้าวชวนเลยดิเออ ชวนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ข่าวว่าซื้อคอมมาใหม่ไหมอ่ะเออซื้อคอมมาใหม่ได้ข่าวจะอัดคลิปลงด้วยอ่าใช่รู้สึกคอมจะดีมาก ดีกว่ากูอีกเออเดี๋ยวผมจะทานเฟอร์ตัวละครจากเพย์สามมานะถ้าทานเฟอร์ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งรอแป๊บรอแป๊บ ถ้ากดชิปบวก F9 จะพอดเกม เอ้ยพอดไอ้นี่ใช่ปะวะ โอเค ตอนนี้ก็อยู่กับที่หน้าสร้างตัวละคร ตอนแรกนะ ผมกะจะทานเฟอร์ตัวละครจะเพย์สามมา แต่สรุปคือมันไม่ได้นะไอ้รถอะไรที่ต้องการสั่งสมมาแม่น หายหมดเลยนะครับหายหมดเลย เออ ดีแล้ว เรื่องนี้จงรู้ไว้ว่า ดีนะที่ซื้อแปดล้านมานะ อ้าวกูทำ คลิปกูมันสุดยอดอะเป็นผู้ชายว่ะ พ่อแม่ เดี๋ยวมึงพูดกับใครเนี่ยมึงพูดกับใคร คนดูอัดเกมอยู่ แม่อ๋อนี่มึงอัดแล้วเหรอเอออัดอยู่ แม่สวย แต่พ่อหัวป่วยนะครับเราต้องเลือกพ่อเลือกแม่นะ ให้มันดูเท่ แน่ดูเท่ ไหนว่าเท่เท่มีไหมวะ กินหน้าเหมือนหน้าแม่งเฮียทั้งพ่อ ทั้งแม่ เออมันเฮียหมดเลยอ่ะ อันนี้ทั้งพ่อดีกว่าไม่เอาทั้งแม่ เอ๊ะเอ๊ะทั้งพ่อมันก็จะไม่ไม่เท่อยู่นะทั้งแม่สกินโทน ทั้งแม่สิครับผมชอบขาวๆนะอืมแล้วก็กดอะไรต่อแล้วกด คิวเทิร์นเล็บเป็นไลท์เอ้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่เมนูก็ฟีเจอร์ นี่คืออะไรวะบรดวงตา ตาจะหลับกันอ่า เอ็กเอ็กพ่อมึงอะโน้ตอะไรเนี่ย อ๋อดั้งสแตนดาร์ดไอ้เหี้ยกูนั่งแท็กซี่มามากูนั่งแท็กซี่ไอ้เหี้ยแท็กซี่วาร์ปอะวาร์ปดิวาร์ปเลยมึงกด enter ดิ สมอลอ่ะไม่เอาแฟตดิ เออ ต่อย ต่อย ตายกระทืบกระทืบซ้ำ ตนดาร์ดดีกว่าเยอะได้ข่าวว่าคุณตาชอบตีกะหรี่ครับ ไม่เคยตีชีวิตนี้ โอ้โหได้บอกกูได้มาหลายเบอร์ ไม่เฮียมึงอินโนเซนต์มากเลย ไม่ มึงไงเฮียหลายครั้งแล้วเลยมึงเป็นคนอินโนเซนต์ว่ะเอิร์ธกูไม่รู้จักอะไรคือหลี่นะ อ๋อนี่คือผมกแกงกะหรี่นี่คือผมแรกที่ผมใช้ใน ใช้ในอะไรวะ่าพูดว่าอะไรนะในในในที่ผมต้องการผมทรงกระหลัวมากทำไมผมกูสีทองวะไม่เอา ไม่เอา งทรงเสียวๆเลยไม่เอานะ มีปรับแก่ด้วย โอเค โอ้โห มีหน้าไหมก็มีนะ มีกะเต็มเลยนะ จะบ้าตายกับเกมนี้ มีอะไรดี ๆวะเนี่ย เดี๋ยวนี่มึงเลือกสักยังไงกูเลือกเป็นคนก็ได้แล้ว ากได้สีน้ำตาลนะ ทำไมมันเป็นสีทองให้กูอะเออช่วยตอบกูที สีทองก็ดีเฮียเท่ดีเท่เฮียกูอยากได้สีดำโอ้สบายหรือสะดือโบนะครับเลือกเสื้อ สบายใจได้ครับ ผมจะเป็นเสื้อที่จิโกโอลาฮีเสื้อนี้ไอ้เฮียตกรถตาย ตกรถตาย อยากเล่นแล้วเนี่ยเอิร์ธเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ผมสร้างเสร็จแล้วกัน นี่ครับครูทีเชิร์ตเป็นผมอยู่กลุ่มดิฟคิงหน้าดิฟคิงไทยแลนด์ผมสร้างเองอ่าผมก็อยู่ครับผมก็อยู่ ผมแนะนำนะสำหรับการอัพเอ่อไอค่าสเตสเตตอะไรเนี่ย ให้อัพสเตลนะฮะเพราะว่าค่าอื่นจะขึ้นง่ายมากลบหาแม่จแต่กูอัพสเต็งอะกูอัพแต่สเต็งอะี่ยก็เหมือนกันแหละเอ๊ะสเต็งหรือสต็เตลกู สเต็งสเต็งหรือสเต็งมันน่มันยากกว่ากันวะกูจะรู้ว่ามึงแม่ชื่อนะชื่อ เอ้ยสรุปสเต็งหรือสเต็งขึ้นง่ายเหรอไม่รู้อ่ะเเพราะมึงทำให้กู ไอเนี่ย L N W 0 0 7 นี่ชื่อเดียวกันใน P3 เลย โอ้โห ใช่นะตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยว่ากระหลัวมากกระหลัวพ่อมึงได้ครับ ออสันโตสโพลิสเดฟอืมยูวันทูสกิปสกิปอีกครับต่ออะไรผมอ่านมากี่นาทีแล้ววะเนี่ย เดี๋ยวขอไปดูเวลากันว่าอ่านมากี่นาทีแล้ว น่าจะนานอยู่พอสมควรน่าจะประมาณหกห้าหกเี่นาทีอะเจ็ดนาทีแล้ว m น r n i g t a ออนไลน์ อุตส่าห์มีอพาร์ตเมนต์มีอะไรแล้ว โอ้โห ชีวิตกูต้องมานั่งทำอะไรอย่างนี้ ผมได้ ไอ้นี่ในเพสาผมได้รถแล้วด้วยนะ เป็นคาเออมันชื่อว่าคารินสูตันนะ มันเป็นรถที่ออกแบบมาจาก evo 9นะ วิซูบิชิ evo 9ซึ่งมันมีจุดสปานสปาน สปาของมันนะฮะ แต่ผมก็ไปเจอมาเอ้ยตะกี้เห็นว่าแวบมันอยู่ตรงหน้า ไม่ใช่นะไม่ใช่คือไม่มีใครอยากรู้ไงเออไม่มีใครอยากรู้ไอ้เนี่ย กูก็ไม่อยากรู้บอกกูทำไมเซิร์ฟเอ่มีเซิร์ฟส่วนตัวหรือว่าอะไรเนี่ย ขอดูเถอะ นี่คือ เซิร์ฟพับลิก ขอลดสักคันดีๆเอ้ยมันสร้างส่วนตัวได้บอกว่าะตาตาตาเออมีคนสปอนมาว่ะ ึงเวลาเกียนนะ เอิร์ดกดโฮมแล้วก็จอยโซเชียลขับกูมากดโฮมเข้าโซเชียลขับ แล้วก็กดจอยเกมไหนวะไอสัตว์ยิงไงไส้แตกเลยอยู่ตรงร้านปืนนะอยู่ตรงอู่ไซมอน ไปหาเพเยอร์คนนั้นกันเอ้าไอเวนกดชิปเยอะไม่ได้ เออมันมีวิธีตั้งไหมอะไรตั้งให้แบบกดกูตั้ง ไม่รู้เฮียทำไมอ่ะ มึงทำอะไร เวลากดชิดแล้วมันไอเนี่ยเป็นอย่างนั้นอ่ะ มึงก็รู้ดีเดี๋ยวนะ คือ ในคอมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าใน PS3 นะใช่แน่นอน เว็บหน้าเว็บอินเทอร์เน็ต แน่นอนครับ แน่นอน แน่นอน แน่นอนพ่อเลย โอเคทราเวลทาสปอร์ต นี่ เว็บเบนนี่นะ ผมอยากได้มานานแล้วเว็บนี้ อยากได้ อยากได้ อยากดูอยากดู อยากเห็น อยากโดน ได้อยาก โดนมากนี่โอ้ยสกายไลน์ว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยข้างหน้าชวนไอพีเล่นวะไอพีมันไม่มีปัญญาซื้อหรอกไอชวนมาคุยเฉยๆให้มันมาเถิงนี่ไงคารินสูตานเอ้ยคารินสูตานมีขายว่าหมื่นสองในเว็บเบนนี่ แต่ว่าข้างอ่าในนั้นมันไม่มีนะเป็นว่าเดี๋ยวผมจะ อั้นว่าผมจะผมจะตีกะหรี่ใส่โค้ด8ล้านก่อนดีกว่า กดปุ่มโฮมทีสโตแล้วก็เอ้ยตากูเข้ามาแล้ว ตากูเข้ามาแล้ว รู้แล้วอยู่ตรงเอ่ออู่ไซมิออนอะเฮ้ยทำไมกูกดวาง โอ้โหกูอยู่โคอยไกลเลยกูอยู่อู่เนี่ย อู่เรือใช่กูกดพอดไอ้นี่ไม่ได้อะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวให้คุณผู้ชมพอดไปก่อน โอเค อ้าวจะได้ยินเออ ก็ถูกแล้วล่ะเอ้ากูซื้อตั้ง8 ล้านแต่กูเสือกไอ้นี่ไม่ได้อ่ะมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยกูจะรู้ไหมอ้าวเฮียอ๋อ มันมีในธนาคารให้อยู่แล้ว 8 ล้านอ่า ตอนนี้นะครับ เรามีสิทธิในการซื้อบ้านนะ เรามาซื้อบ้านกันต้องต้องซื้อวีดฟาร์มก่อนเลยครับ อันดับแรกเอาวีดฟาร์มเนี่ยซื้อแน่นอนวันนี้เรามาซื้อซีโอก่อนดีกว่า ผมไม่อยากมีบ้านแล้วอยากอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์เอ้ย ถ้าไม่มีอพาร์ตเมนต์ก็เปิดไฮไม่ได้นี่หว่าโหอพาร์ตเมนต์ทำไมมันแพงจังวะไอเนี่ยอพาร์ตเมนต์ไอบนสุดเนี่ยราคา 5 0 0แสนนะที่ผมเล่นในเพย์สาม แต่ว่าในนี้มัน ราคาล้านกว่าเลยเหรอมันโหดเกินไปนะ ขอบ้านหลับไฮเอ็นนะครับขอสักหลังหนึ่งที่มันถูกถูกถูกถูกก็มีไหม ในบ้านที่ผมอยู่มันแค่ราคาสองสามแสนเองมึงมึงมีแบบถูกๆนะไงวะถูกๆอ่ะถูกๆนี่ไงผมซื้อนี่วีเซลพาซ่าชั้นร้อยหนึ่งนะสามแสนสามหมื่นห้า เนี่ยราคาเท่ากับในในในเพย์สามเลยหมายว่าอ่ะงั้นก็ซื้อดิซื้อเลย ซื้อหลังเดิมแล้วกัน บายบาย โอเคตอนนี้นะเรามีบ้านแล้วนะ โอ้แมคคานิก ช่างเครื่องมีการนี่มาหาด้วย เฮ้ยไอ้เฮียมายิงกูไอ้เฮียคือหลอด เอิร์ธมึงชื่ออะไรอะนี่ไงอยู่บนสุดเลย เอิร์ธโอ้ยตายแล้ว ไอ้เฮียมาอะไรกูอ่ะช่วยกูด้วยรใอ้ตาย กูกดผิดไอ้สัสเฮ้ยอีหนูขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับ เออเดียวเดียวกะไวะเิดเปิดนี่ยอดมากนะเิดเปิด้ไปหาเอ้ไอสัตว์เนี่ยใครวะใครวะไอ้เหี้ยกูติดดาวเฉยเลยไอ้สัตว์แม่งยิงกู เรียบร้อยเอ้ยนั่นอย่างไรเพื่อนคนเดียวที่ยิงกูเลยแค่ยิงกูมาหากูหน่อยได้ไหมเอิร์ธตรงไหนเฮี้ยกูโดนตรวดไล่อยู่เนี่ยต้องทำยังไงให้มันมึงต้องหลบหนีเฮ้ยเวลามันพิมพ์กันพิมพ์ยังไงวะ กดวายอ่ะ หนีตำรวจก่อนแล้วไอ้เียทำอไรดีกว่าเปิดวีดฟาร์มเป็นว่าเราไปบ้านเราก่อนดีกว่าครับัียนตำรวจโอ้ไอสัตว์ชนกูหาแม่ม่ยิงไงเฮ้เอิร์ธมาหากูหน่อย กูขอปิดคลิปนี้แล้ว ปิดคลิปนี้แล้วทำไมมึงปิดเร็วเลยมึงเพิ่งเริ่มเนี่ยเหรอ แล้วมึงจะปิดทำไมน่ะ มึงยังไม่ซื้อวิสฟาร์มเลยเนี่ยเยไอ้เหี้ยเฮ้ยวิธีดเรดิโอหมดอะไรวะ ฮะดีดีโอคืออะไร อ๋อกดคิวเออกดคิว มันจะมีให้เลือกอยู่ เฮ้ยรถน้ำเต้าหู้อ่ะะรถน้ำเต้าหู้รถเต้าหู้ รถน้ำเต้าหู้นะที่ดิฟลงจากเขาทีนะ น่าเคยดูหรือเปล่า ดิฟติ้งซิ่งสายฟ้านะรถดิฟดิฟสัตว์ดีในดิโอโคตรดังโอเคเอิร์ธมึงมาหากูหน่อยสิเอ้ยกูว่ายน้ำไม่เป็นไเหี้่กูจะจมแล้วเนี่ยเอ้ยรู้สึกว่าในแมปนี้มันจะมีอะไรเยอะขึ้นพอสมควรเลยเอ้ยต้าช่วยกูด้วยกูว่ายน้ำไม่เป็นเยอะกว่าในในเบสานะเฮ้ยเราเอาดิฟติ้งซิ่งสายฟ้าเราไปซิ่งหน่อยดีกว่าเราไปดิฟหน่อยดีกว่านี่ตึกนี้ผมใช้ดิฟประจำนะ เฮ้ย กดอะไรดิฟวะ อ๋อเป็นบาเบกมือ โอเคดิบได้แล้วครับมันจะไม่ถนัดเหมือนไอ้จอยนะ ไอ้สัตว์ดิฟติ้งสิงสายฟ้า เฮ้ย มึง มึงมานัดเต็มกู่อนเฮียมึงจะไปไหน กูไปไม่ถูกกันไหนเฮียเดี๋ยวจะหา คุณเอิร์ธเลยนะครับ ด้วยรถรับตะคูนี้นะเลยเฮียจะไปทุ่งทุ่งหญ้าเอิร์ธบอกน้องมึงเงียบๆหน่อยนะครับบังคับไม่ได้ครับมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิฟติ้งสิงสายฟ้ากู เอาไสัตว์ตำรวจไล่กูเลยเอ้ยเห็นแล้ว เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยมีคนมาไล่กูด้วยเอ้ยรถตะหู้ตำรวจมาเนี่ยไอ้เหี้ยเฮียกูกระโดดออกจากรถเนี่ยแม่งเว้มันมันอยู่ใกล้กันเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยตายโดนไอ้หานี่ไล่ยิงว่ะเอ้ยเอาไงกับมันมึงเกิดที่ไหนน่ะว่าหนีกันดีก่าไอ้เหี้ยตำรวจเต็มเลยเหี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยืดยาวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูอ่ะเดี๋ยวมาหากู่อนเดี๋ยวเหี้ย ไอ้เหี้ยมึงยิงกูเ้่อมันเฮ้ย มีคนขับไอ้นี่มาว่ะโมเดลเอสปะเนี่ยเฮ้ยยังแค่โมเดลเอสกูนั่งกับมันเลยแม่งนีแต่ให้กูด้วยเอ้ยมึงหากูก่อนเนี่ยกูอยู่แถวนี้เนี่ยกูอยู่เนี่ยโอเคคุณู้ชมเนี่ยมึงลงมึงลงรถมาเลยไอ้แย่ในคลิปนี้นะกูจะนั่งโมเดลเอสมึงมีรถดีกว่านี้เท่าไหร่มึงไป โอเคนะเอ้ยกูดีกว่ามันนะเว้ยเดียวเอ็กเอ็กเอ็กเอกกพ่อเอาวิ่งวิ่ไอ้ยบิน ขับรถมาหาดิไอ้เหี้ยไอ้แอมเอ็มอารอรหลังเลยโอเคแล้วสหรับคลิปนี้ก็คงถอลาไปก่อนนะใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเนี่ยผมรีบมากเลยเนี่ยกดอันซับด้วยลาก่อนนะอันซับพ่อเอิร์ธโอเคเอิร์ธบอกลาผู้ชมหน่อยเร็วก็เฮ้ยก็ไปกดไอ้มึงเบาๆก่อนดีเฮียนี่เปิดเปิดสั้นกดอ้าวบอกว่าบอกก็ผู้หญิงว่ะไอ้เฮี้ยเอ้าผู้หญิงลงมาเอิร์ธว่ะ เอาโดนยิงตาย โอเคสำหรับทีนี้บายบายอย่าลืมลาแตงว่านะครับจุ๊บสวัสดีครับ